พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนแบคทีเรียโอฟาดเชื้อไวรัส ทำลายแบคทีเรีย โรคเหี่ยวเขียวที่เกิดจากแบคทีเรียราสโตเนีย โซรานาซีเอรัม ที่อยู่ในดิน เป็นโรคพืชที่สร้างความเสียหายให้แก่พืชเศรษฐกิจสำคัญของไทยหลายชนิดครับ โดยทั่วไปการป้องกันและควบคุมโรคนี้ทำได้โดยการทำเขตกรรม แต่เรายังมีอีกหนึ่งวิธีที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย คือใช้ไวรัสทาลายและย่อยสลายแบคทีเรีย หรือที่เรียกกันว่าแบคทีรีโอฟาดค่ะ โรคเหี่ยวของต้นพืชเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียลาโซเนียโซลานาซีเอรัมผ่านทางรากหรือรอยแผลของต้นพืชและแพร่กระจายไปยังส่วนต่างๆ ของพืชทางท่อลำเลียงน้ำการป้องกันและควบคุมโรคเหี่ยวนั้นทำได้ยากเนื่องจากเชื้อแบคทีเรียอาศัยอยู่ในดินได้เป็นเวลานาน การใช้แบคทีเรียโอฟาดซึ่งเป็นไวรัสที่สามารถเข้าทำลายและย่อยสลายแบคทีเรียได้จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเพราะฟาดมีความเฉพาะเจาะจงเข้าทำลายเฉพาะแบคทีเรียเจ้าบ้านไม่ทำลาย